ตอนนี้เราก็เรียนกันมาถึงในเนื้อหาหน่วยสุดท้ายกันแล้วนะครับ โดยเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอรูปแบบและก็ลักษณะในการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในตัว Google Drive นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใช้งานได้หลากหลายช่องทางนะครับที่ทางเจ้าที่ทาง Google Drive เตรียมไว้ให้นะครับ ช่องทางแรกนะครับ ก็คือเราจะเข้าผ่านทางโปรแกรมนะครับ ซึ่งโปรแกรมที่ Google Drive สามารถเข้าใช้งานได้นะครับก็มีอยู่ 2 โปรแกรมด้วยกันนะครับ โปรแกรมแรกก็จะเป็นโปรแกรม Drive Stream นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นโปรแกรม Backup and Sync นะครับ ซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่าแต่ละโปรแกรมเนี้ยใช้งานยังไงนะครับ แล้วก็จะมาดูว่าความแตกต่างระหว่าง 2 โปรแกรมเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ แล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับ ก็จะเป็นการเข้าถึงไฟล์ ข้อมูลที่อยู่ใน Google Drive นะครับ ผ่านตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับ อย่างแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือนะครับ อ่า ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันลงไปนะครับ ในโทรศัพท์มือถือนะครับ เพื่อที่จะเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับ เราก็มาเริ่มเรียนเนื้อหากันในหน่วยสุดท้ายได้เลยนะครับ